ลุงแซนดิสครับลุงคิดถึงลานลานจะคิดถึงลุงไหม ถ้าลุงคิดถึงลานลานจะกลับมาหาลุงไหม ลุงจะรออยู่ที่เท้าแซนดิสถ้าลานกลับมาลุงจะจะล้มใหญ่ มามารับใช้ลุงมามารับใช้ลุงับใมามารับใช้ลุงลุงลุง นภาคเก้ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะเออ